นุชรุ่งเกษมสร้างรายได้กระจายสู่วิสาหกิจชุมชนกว่า 1,200 ล้านบาท เพราะเราทุกคนมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนา ให้เครือข่ายชุมชนแข็งแกร่งและยั่งยืนด้วยการใช้ช่วยชมชิมช็อปในงานข้อสอตลาดสร้างสรรค์ของขวัญจากธรรมชาติ วันนี้ถึง 24 กรกฎาคมนี้ ที่กองพดุงกรุงเกษมข้าวคำเนียบรัฐบาลหลากหลายเรื่องราว จาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์8นาฬิกา30 นาทีค่ะ ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องพร้อมเพลย์นะคะ